จากคราวที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วนะฮะเซกชันที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วว่า การที่จะบริหารความเสี่ยงนี่มันมีเหตุผลที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยง เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องบริหารความเสี่ยง มันก็จะมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับอ่ะ เราลองมาดูที่ภาพนี้เลยนะครับ อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางมาจากโคโซนะครับ เป็นแบบว่าแนวทางของธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ในการที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับ แต่เราสามารถเอาปรับแล้วมาประยุกต์ใช้กับเราบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะอย่างแรกสุดที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนกำหนดเป้าหมายในชีวิต อย่างเมื่อกี้อย่างในในในบทที่แล้วอะ่ะเราก็ได้กำหนดไว้แล้วว่าเออเราจะต้องมีเงินเท่านู้นเท่านี้ในปีนู้นปีนี้นะครับ ดูใน Excel เราอยากจะมีผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ต่อปีนะครับ เราจะใช้เงินเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นการกำหนดเป้าหมายของชีวิตของเราครับ พอกำหนดเป้าหมายได้แล้วเนี่ย คราวนี้แหละเราก็ต้องมาเปิดดูละ เอชีวิตของเรา นะฮะ อันนี้ก็เป็นวงกลมถัดไปนะครับ เรามีความเสี่ยงภัยอะไรบ้างในชีวิตนะฮะเราก็ดูเลย เอ๊มีความเสี่ยงอะไรบ้างเนี่ย ความเสี่ยงขับรถไปตอนเช้าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่า นะครับ มีความเสี่ยง เอ๊ะ เราทำงานไปเรื่อยๆ เราจะโดนไฟช็อตไหมนะครับ ไปทำงานตอนเช้า หรือพอทำงานไปเรื่อยๆ เอ๊ะ วันหนึ่งเราจะมีป่วยหรือเปล่า ป่วยแล้วเราไม่สามารถมาทำงานได้เอาช่วงนั้นเงินเดือนอาจจะไม่ขึ้น ถ้าสมมติป่วยนานๆ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมาระบุความเสี่ยงภัยนะครับ ระบุความเสี่ยงภัยของเราว่า มีอะไรบ้าง พอเราระบุความเสี่ยงภัยได้แล้วเนี่ยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการประเมิน แล้วก็จัดลำดับของความเสี่ยงภัยนั้นๆ เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะความเสี่ยงภัยอันไหนนะครับ ที่สำคัญที่สุด ความเสี่ยงภัยอันไหน ลดหลั่นลงมานะครับ ความเสี่ยงภัยไหนจะเกิดขึ้นมาก เกิดขึ้นน้อย ก็ต้องมีการประเมินแล้วก็จัดลำดับนะครับ ความเสี่ยงภัยไหนที่มันสำคัญสำคัญเราก็ต้องมาเริ่มดูแล้วว่าเอ้ยเราก็ต้องค่อนข้างที่จะบริหารความเสี่ยงพวกนี้ให้ดีนะครับออพอเราประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงภัยได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการสรรหาละสรรหาวิธีว่าเออมีวิธีไหนบ้างที่เราจะบริหารความเสี่ยงได้นะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างเช่น ลดความเสี่ยงในอย่างเช่นขับรถ อาจจะต้องขับรถให้ช้าลงหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นวิธีละอันนี้1อย่าง 2. ถ้ากลัวความเสี่ยงเกี่ยวกับขับรถอาจจะต้องซื้อประกันหรือเปล่านะครับสถ้าจะบริหารความเสี่ยงขับรถเอ๊ะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น เราอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะบาดเจ็บได้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องซื้อรถที่คุ้มครองเราได้ดีหรือเปล่า ห็นไหมมันก็จะมีการสรรหาในการบริหารความเสี่ยงนะครับ จากนั้นพอเราสรรหาวิธีได้หลาย ๆ อย่าง เราก็มาเลือกแล้วว่าเราจะทำแบบไหนนะครับ อันนี้ก็คือวงกลมถัดไปตรงนี้นี่เอง ตรงนี้ก็เป็นการเลือกว่าเออเราจะใช้วิธีไหนดีนะครับอย่างบางคนก็บอกเออฉันซื้อรถไปเลย แต่เดี๋ยวมาซื้อประกันแทนนะครับหรือบางคนก็บอกเออไม่ซื้อประกันฉันมั่นใจกับชีวิตมากแต่แต่มัน ต้องต้องซื้อนะฮะ จะมีประกันที่บังคับอยู่ว่าเราจะต้องซื้อ แต่เราก็ต้องอาจจะต้องเลือกว่าเออไม่คุ้มครองมาก คุ้มครองน้อยหน่อย แต่เราขับอย่างระมัดระวังมากๆนะครับ อันนี้ก็เป็นการเลือกนะครับวิธีการบริหารความเสี่ยงนะฮะการเลือกมาใช้ จากนั้นก็เอาไปปฏิบัติจริงนะฮะมามัวเลือกมามัวจัดนู่นจัดนี่แต่ไม่ไปปฏิบัติใช้ มันก็ไม่เกิดขึ้น เราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับ เอาแนวทางต่างๆนี้ไปปฏิบัตินะพอปฏิบัติได้ ก็ต้องมาตรวจสอบด้วยนะครับ จะต้องมาตรวจสอบด้วยว่า พอไปปฏิบัติจริงเนี่ย ผลของมันเป็นอย่างไรนะพอไป ขับรถอย่างเระมัดระวังก็ไปดูซิว่าเออไม่เกิดอุบัติเหตุจริงหรือเปล่า เราขับรถได้ดีจริงหรือเปล่านะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะครับ การเช็คนั่นเอง evaluate ก็คือการวิเคราะห์ผลนะนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันจริง มันดีจริงอย่างที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า ที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูว่าเออเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำได้จริงไหมนะครับ แล้วก็ทำวนลูปไปเรื่อยๆนะครับทำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนะครับ อาจจะครึ่งปีเราก็มาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราบริหารความเสี่ยงไปทั้งหมดเนี่ย มันดีจริงไหมนะครับ หรืออาจจะปีหนึ่งทุกๆ ปีมาดูอีกทีหนึ่งว่า เราได้ทำไปเนี่ยตรงกับเป้าหมายที่เราเราได้วางแผนตั้งแต่แรกจริงหรือเปล่านะครับย้อนอาจจะย้อนกลับมาดูใน Excel ก็ได้ที่เราได้ ทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเอ๊ะที่เราทำไว้มันทำได้จริงไหมนะครับอ่ะคราวนี้ ขอพูดถึง risk map ครับเราจะมาสร้างแผนที่นะครับทางความเสี่ยงนะครับ risk map เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับที่เราสามารถมาเข้าใจความเสี่ยงของเราได้ พอเข้าใจความเสี่ยงของเราแล้ว เราก็สามารถที่จะ เอาไว้ตรงนี้นะครับไปบริหารความเสี่ยงได้นะครับ risk map จะประกอบไปด้วย 2 มิตินะครับสมิติมิติแรกก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง เราคิดความเสี่ยงมาทั้งหมดได้แล้วนะอย่าลืมนะครับ เราจะต้องดูว่าเออเรามีความเสี่ยงอะไรบ้าง จากนั้นเราจะเอาความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงเนี่ยมาใส่ในแผนที่ของเรา บางทีเขาเรียกว่า risk matrix นะครับ แกนแรกเนี่ยก็จะเป็นความน่าจะเป็นนะครับเราก็จะให้คะแนนเลยนะครับคะแนนก็คือ 1 ถึง 5 1 นี่ก็น้อยหน่อย 5 นี่ก็มากหน่อยนะครับ1ก็แปลว่า rare หรือไม่ค่อยเกิดนะครับก็จะเกิดมากกว่า 5 ปีนะฮะทุกๆ 5 ปีนะครับมากกว่า 5 ปีครั้งนะฮะถ้า แรนี่ก็แปลว่าได้คะแนนน้อยหน่อย เป็นความเสี่ยงที่นาน ๆ ทีเกิด เพราะฉะนั้นก็โอเค ให้คะแนนน้อย ๆ ไม่เป็นไร เกิดมากกว่า 5 ปีครั้งนะครับ อันที่ 2 นะครับ ก็จะเป็น less likely นะครับ ก็คืออมากกว่าแรขึ้นมาแล้ว มากกว่าอันดับ 1 แล้ว เป็นอันดับ2นะครับ ก็คือเกิดทุกๆในระหว่าง 1-5 ปี หรือ 3 ปานกลางนะครับเกิดทุกๆปีประมาณเกิดทุกๆปีนะฮะสี่นี่ก็คือเกิดภายใน 1 ปีนะฮะก็คืออาจจะเป็นว่าทุกๆเดือนนะครับ5ก็คือเกิดทุกสัปดาห์เลยเป็นความเสี่ยงที่เกิดทุกสัปดาห์เลยนะครับตารางตรงนี้นะฮะเราสามารถไปออกแบบเองได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี อาจจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีก็ได้นะครับลองไปเล่นดูลองไปเปลี่ยนดูได้ คะแนนอันดับ 3 อาจจะไม่ใช่ทุกปีก็ได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นทุก ๆ 2 ปีก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับเราก็ต้องมานั่งดูเองอันนี้เป็นเป็นแค่ไกด์อย่างแรกนะครับที่เราสามารถทำได้ จากนั้นมิติอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของนะครับ impact score หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ impact เนี่ยก็คือถ้าเป็นอันสกอร์ที่ 1 นะครับสกอร์ที่1ก็คือเป็น Impact ที่น้อยๆนะฮะเราก็ไปดูว่าคำว่าน้อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่า เราทำงานอะไรสินทรัพย์เรามีเท่าไหร่ เงินเดือนเรามีประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้สามารถไปปรับเปลี่ยนได้ แต่ตัวอย่างตรงนี้ก็คือ สมมุติว่าให้ความเสียหายเนี่ยน้อยกว่า 1 0,000 ความเสียหายน้อยกว่า10,000 แปลว่า Impact Score หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากๆ อันดับที่ 2 นะครับ ก็คะแนนก็เพิ่มขึ้นมาหน่อย ตรงนี้ก็ small นะครับถ้าความเสียหายอยู่ในระหว่าง10,000 ถึง 100,000นะครับ10,000ถึง100,000นะฮะอันดับ 3 ก็ประมาณ 100,000ถึง1ล้านนะครับ ถ้าใหญ่เลยอันดับ 4 ก็คือ หนึ่งล้านถึง 10 ล้านเลยหนึ่งล้านถึง10 ล้านถ้า5เนี่ยคาทาสตรฟีเนี่ยมหันตภัยเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับ10 ล้านบาทนะครับตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ละคนมหันตภัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันมหันตภัยบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิน5 0 0แสนเป็นมหันตภัยแล้วสำหรับฉันนะครับเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ ตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นนะผลกระทบจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆนะครับ เพราะฉะนั้นมี 2 มิติ อย่าลืมมิติแรกคือมิติความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น มิติที่ 2คือมิติของความเสียหายที่จะกระทบกับเรามากหรือน้อยนะครับอ้าวดูต่อไป จากนั้นเราก็เอามาใส่ในตารางเลยนะครับ แกน x ก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าแกน x เนี่ย เริ่มมาจากเห็นไหมครับ1 2 3 4 5นะะแกน y ก็เป็น impact score ก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็1ถึง5 1ถึง5จากนั้นเราก็เอาตัวเลขมาคูณกันนะครับ ก็จะได้เป็นคะแนนของความเสี่ยง 5 คูณ1ก็เป็น 5 นะครับ5คูณ2ก็เป็น 10 ไปเรื่อย5คูณ5ก็25เห็นไหมตรงนี้ก็คือคะแนนความเสี่ยงนะครับ จากข้างล่างนี้ก็เป็น 1 คูณ1ก็เป็น1นะครับ1คูณ3ก็เป็น3เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างในนี้คือคะแนนความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยงของ risk map เราจะเห็นได้ว่าแกน x อย่าลืมนะครับ แกน x คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น แกน y คือผลกระทบที่จะ เกิดกับเรา นะครับ ความเสี่ยงนั้นที่จะเกิดกับเรา เดี๋ยวเราจะเอาความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงมาใส่ในแผนที่หรือ risk map ของเรานี้นะครับ เราก็ต้องใส่สีให้เขานิดนึงเพื่อความสวยงามของ risk map นะครับ หรือ risk matrix ตรงนี้ อย่างเช่น คะแนนที่น้อยๆ ไม่เกิน3เนี่ยเราให้สีเขียวเข้มเลยก็คือเออเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างไม่สูงนะครับ ความเสี่ยงไม่สูงเลย พวกนี้ผ่านได้สีเขียวนะครับ จาก 3 ถึง4เนี่ยก็เขียวเหมือนกัน แต่เขียวเป็นเขียวที่จางลงมานิดนึงครับ 3กับ4นะครับ5ถึง 9 ก็เป็นเขียวเหมือนกันแต่เขียวจาง ๆ เลยคราวนี้เริ่มจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วจากนั้น 10 ถึง 16เนี่ยก็เป็นสีสีส้มแล้วนะฮะสีส้มนะฮะสีส้มสีเหลืองก็ว่าไปนะฮะเริ่มที่จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สีแดงมีความเสี่ยงสูงสุดเลยนะครับ 20 25เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้มีสีสันไล่ลำดับความเสี่ยงได้ว่าความเสี่ยงตรงไหนที่มันดูที่จะมากที่สุดนะครับ ตรงไหนที่น้อยที่สุด ตรงไหนปานกลางนะ จะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยอยู่ตรงไหน อยู่ตรงที่ impact score ที่สูงนะครับ อยู่ข้างบนเลย 25 นะฮะ impact score อยู่ที่ 5 probability ความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดเนี่ยก็ 5 ด้วยเพราะฉะนั้นได้ 25 ตรงนี้เนี่ยหรือใกล้ๆตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็แปลว่า เกิดจะเกิดบ่อย และเกิดแต่ละทีก็เกิดหนักเลยนะเป็นเป็นความเสี่ยงที่ได้รับคะแนนไปสูงสุดเลยนะครับส่วน ตรงนี้ตรงมุมนี้นะครับมุมนี้ก็คืออความน่าจะเป็นที่จะเกิดเกิดน้อย แล้วก็ Impact Score หรือผลกระทบเนี่ยสูง นั่นก็แปลว่านานๆเกิดที แต่พอเกิดทีหนึ่งนี่เกิดใหญ่เลยนะอย่างเช่น มหันตภัยทั่วไปนะครับ เป็นอะไรน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับ หรืออะไรก็ตามที่ที่นานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับ แต่พอเกิดนี่มีผลกระทบมากเลยกับเรานะครับ หรือตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น probability score เนี่ยสูงมากนะครับ probability ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยสูงมาก แต่พอเกิดเนี่ย impact score หรือผลกระทบน้อยนะครับ เกิดบ่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของมุมนี้นะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นสมมุติเราเทรดเนี่ยซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะเกิดขึ้นบ่อยเลยที่เราอาจจะขาดทุนนะครับแต่ขาดทุนอาจจะน้อยนะครับ แต่เกิดบ่อยนะฮะ บางวันก็กำไร บางวันก็ขาดทุนนะฮะ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ โอเค จากนั้นตรงนี้นะครับ มุมนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่นานๆเกิดขึ้นที เกิดขึ้นทีหนึ่งก็ Impact หรือผลกระทบน้อยด้วย ก็ได้คะแนนความเสี่ยงที่น้อยมากก็จะมาอยู่มุมตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าในแผนที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีมุมต่างๆนะครับว่าอะไรความเสี่ยงจะเกิดขึ้นยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นเราต่อไปเนี่ยในเซกชันถัดไปเนี่ยเราจะเอาความเสี่ยงต่างๆนะครับที่เราคิดได้ เอาลองมาใส่ใน risk map ดู พอมาใส่ใน risk map ปุ๊บเราก็จะได้เข้าใจว่าเออความเสี่ยงที่เราจะเจอเป็นอย่างไรบ้าง แล้วเราก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงนั้นๆได้ นะครับโอเค เดี๋ยวเราได้เจอกันในเซสชันถัดไป เราจะได้มาต่อกันที่วิสแมปครับ